ET Gamer เออไม่ใช่การนินออฟฟิเชียลกับออฟฟิศหรืออีกชื่อหนึ่ง ชื่อว่า Angel TV วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการบันทึกก้อความนะครับ แล้วก็ไปโหลดมานะฉันมันผิดไปแล้วฉันมันผิดไปแล้ว โอเค เออเอจะไม่ได้เออฮะแล้วก็ พอเราเข้ามาในนี้ ให้กดไปที่ อันนี้นะครับตัวบวก นี่บวก ตัวนี้นะครับ โอเค พอกดเข้าไปแล้ว คลิกเข้าไปเลย แล้วก็ พิมพ์นะครับ พิมพ์ว่าอะไรก็ได้นะไม่รู้สิก็พิมพ์ ลิงก์ก็ได้นะ ลิงก์ลิงก์โหลดเดี๋ยว คนละอัน TPS จะมาแจกลิงก์โปรไฟล์เฟซผมนะฮะสกี้ เเจ็ดวิงนะครับ ผมจะให้ฟิตปุบนะครับ เป็นเพศ อย่าลืมกดติดตามด้วยเออไม่ใช่ ฟิสิก เรียบร้อยแล้วนะครับ เฮ้ย ไม่ใช่ ไม่ใช่อีกทำไมวะหน้าครับเรียบร้อยแล้ว แล้วเราจะตั้งชื่อให้เรากดตรงนี้นะกดคำว่าแก้ไขชื่อ แล้วเราก็พิมพ์ไปชื่อว่า ฟสฟอร์ม นั่นแหละตั้งชื่อเลยแล้วก็กดไปที่บันทึก บันทึกแล้วก็เสร็จแล้วครับ ก็กราบลาท่านผู้ชมทั้งหลายนะทั้งปวงนะครับ อย่าลืมฝากติดตามช่องการนี้นะฟิ่เกอร์ครับออฟฟิศด้วยนะ และอีกช่องหนึ่งก็คือ BT Game GN แลอ GM แล้วก็ เอ็นเจนทีวีนะครับคลิปนี้ครับ สวัสดีครับ